想去 party 去 s i g n 那特曼你忘记手后门没没 right drop bow bow on top bow 气无人称呼 baby go bow step 进步那么烂不我梦里看灯吧 bow 特别要 baby 问题扫过马脑屁股扫过 weed bow bow bow bow bow 气无人 kiss fuck you bitch bow bow right now 气无人 turn to it. eat 气无人 now 我能 call I'm but out 气没办法过我可没 me die สิ่งที่มึงบอกให้กูทำให้กูจำแต่มึงเสือกทำไม่ได้ She wanna be t i r t o party พิซซ่าหละเธอมาในวันที่ชอบเขา She wanted her to eat She would now want to call that c h ของอยู่ในถุงนันลำบอกอนจอยเจคแค่แบบนี้อยู่ตลอด ครัดโอจีไม่คันบอกจะทำให้เธอร้อง Oh my god Take it easy ฉลาดเย่กูเก็บเรียกพวกมึงตายหมดของที่กูมีนั้นโคตเจาแรงของมึงจะต้องโดนกบเป้ายิบมันก็หลบเอ้สวยมาอีกทีกูก็สวยมึงไปจะสอบเป้าเป้าใช้ในทุกโฟนจนป่าพวกมึงนั้นต้องสงบเป้าไอ้สามสุดจัดทำไมมึงยังไม่มีบทเวทที่กูมาสกิลอัพนำคือ she w ตเธอ n t turn to eat she would now what you call that h e t ของอยู่ในถุงนั้นลำบอก enjoy take care แบบนี้อยู่ตลอด ครัดโอจีไม่คันบอก จะทำให้เธอร้อง oh my god taking is a shot ลัดเย่กูเก็บเรียบ ไมมึงยังไม่มีบทเวทที่กูมาสกิลอัพนำคือความทาราฮอต